ครับ สวัสดีครับ ผมอาจารย์กรณัฐสุขสวัสดิ์อาจารย์สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องงมคณะเทคโนโลยีข้างกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับวันนี้จะมาเสนอวิชาพื้นฐานนักออกแบบแฟชั่นสำหรับชุมชน Basic Fashion Design Community โครงการไทยมุกนะครับวันนี้เราจะนำเสนอนะครับวัสดุการตกแต่งเสื้อผ้านะครับ การตกแต่งเสื้อผ้าทำไงคือ การตกแต่งให้ดีขึ้น ตกแต่งให้สวยงาม การตกแต่งมีหลายอย่าง มีหลายชนิดนะครับ ที่ตกแต่งสำเร็จ และก็ตกแต่งด้วยเครื่องกอบเกี่ยวนะครับ เรามาดูว่าความสำคัญของการตกแต่งเสื้อผ้ามีอะไรบ้างนะครับ ก็คือตัวอย่างด้านหน้านะครับ วัสดุการตกแต่งนะครับ จะหยิบยกตัวอย่างกระดุม2รู กระดุม4รูนะครับ่รูก็จะมีกระดุม4รูนะครับ ตรงกลาง กระดุม2รูก็จะมีตรงกลาง2รูของกระดุมนะครับ เครื่องกอบเกี่ยว ก็มีตะขอกระโปรงนะครับ มีขอรับและขอขอเกี่ยวนะครับ มีตะขอเสื้อในนะครับตะขอเสื้อในนิยมใช้กับเสื้อผ้าสตรีนะครับ เช่นเสื้อยกทรงชุดโอกาสพิเศษกระดุมจีนนะครับ เป็นเครื่องกรอบเกี่ยวชนิดหนึ่งนะครับโดยการใช้ผ้าเฉลียง45องศานะครับโดยการทำกระดุมจีนไว้เป็นเครื่องกรอบเกี่ยวชนิดหนึ่ง เทปลูกไม้นะครับ เทปลูกไม้หรือลิกแลกมีทุกขายโดยทั่วๆไปนะครับขึ้นกับราคาและก็ลวดลายของเทปลูกไม้นะครับ เทปลูกไม้สำเร็จนะครับสามารถประกอบได้ โดยการนำไปประกอบตัวเสื้อผ้า เช่น ปลายแขน ชายเสื้อชายกระโปรงนะครับ หรือปกเสื้อนะครับ เพราะเป็นวัสดุสำเร็จนะครับ ส่วนไหมปักนะครับไหมปักนิยมนำไปเดินเดินเส้นนะครับ เช่นปกเสื้อ แขนเสื้อ ลูกไม้นะครับ ลูกไม้ นะครับลูกไม้สำเร็จหรือลูกไม้ริมนะครับลูกไม้จะมี2ประเภทนะครับ เรียกว่าลูกไม้ริมกับลูกไม้สำเร็จนะครับลูกไม้ริมจะมีลักษณะ2องลิมที่นำชิ้น2ชิ้นมาต่อกันนะครับนี่คือลูกไม้สำเร็จนะครับ ที่สำเร็จแล้วสามารถนำไปประกอบนะครับ หรือติดเย็บกับตัวเสื้อปลายแขนเสื้อชายกระโปรงแล้วก็คอเสื้อนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งครับตุ๊กแกหรือเวลโก้ลักษณะตุ๊กแกนะครับ มี 2 ข้างนะครับ เวลาเราใช้นะครับ เราไม่ใช้แล้วก็ดึงออกนะครับ เวลาใช้เราก็คือติดด้วยกันนะครับ เป็นเครื่องกอกแกะชนิดหนึ่งนะครับ กระดุมแป๊กนะกระดุมแป๊กนิยมนะครับ ไว้สำหรับเสื้อผ้าสตรีนะครับ ไว้ 2 ชิ้นที่ประกบเข้าด้วยกัน เป็นการยึดยึด2 ชิ้นให้ติดกัน ต่อจากนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างของจริงเลยนะครับตัวอย่างของจริงเช่นเสื้อนะครับยกตัวอย่างเสื้อตัวนี้นะครับเสื้อตัวนี้ประกอบด้วยวัสดุสำเร็จ และวัสดุเครื่องก่อเกี่ยวนะครับวัสดุสำเร็จมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันเช่นตัวอย่างแขนเสื้อนะครับเป็นวัสดุสำเร็จที่สามารถเอามานำติดได้เลยนะครับ โดยการติดกาวกาวสำหรับไว้ติดผ้าหรือนำมาตึงนะครับโดยการยึดกับปลายแขนเสื้อ นะครับเรียกว่าวัสดุสำเร็จนะครับ ส่วนวัสดุตกแต่งมีอะไรบ้าง เช่น การทำผ้าเฉลียงคือการทำกระดุมจีนนะครับ โดยการทำกระดุมจีนนะครับ ส่วนด้านในนะครับเรามาดูว่ามีอะไรที่ก่อเกี่ยวได้บ้าง มีกระดุมแป๊กนะครับ กระดุมแป๊กก็คือเอาไว้ยึดนะครับเอาไว้ยึดชิ้นส่วนของเสื้อผ้านะครับไว้เป็นเครื่องก่อเกี่ยวชนิดหนึ่งนะครับ ที่เรามาดูว่าสีชมพูคืออะไร ก็คือผ้าเฉลียงนั่นเอง นะครับหรืออาจจะเรียกว่าผ้ากุนนะครับนะครับ แต่การทำเทคนิคนี้เรียกว่าการทำไปปิ้งนะครับด้วยการใส่เชือกไว้ตรงกลาง แล้วก็เอามาตกแต่งโดยการเย็บต่อระหว่างด้านหน้ากับเป็นเศษลายด้านข้างแล้วก็มาตกแต่งนะครับการทำสียมพูตรงนี้เพื่อให้เป็นจุดเด่นของเสื้อผ้านั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างของเสื้อนะครับ ส่วนกระโปรงนะครับเราก็มาดูว่ากระโปรงนะครับมีอะไรบ้างนะครับวัสดุตกแต่งสำเร็จ นะครับเช่นซิปนะครับ เป็นเครื่องกรอกเกี่ยวชนิดหนึ่งนะครับ ที่เราเอาไว้สวมใส่นะครับแล้วก็เมื่อสวมใส่เสร็จเราก็รูดซิปขึ้นนะครับ มาดูชากระโปรงนะครับ ชากระโปรงตัวนี้เราตกแต่งด้วยอะไรบ้างวัสดุสำเร็จโดยการซื้อวัสดุสำเร็จมาปักตกแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับ ส่วนตรงนี้คืออะไรนี่คือการดีไซน์ของกระโปรงนะครับโดยการติดซิปซ่อนนะครับเพื่อมีดีเทลในการดีไซน์ นะครับสามารถใส่ได้2เวอร์ชัน2 ประเภทนั่นเองนะครับ เราต้องการใส่ให้บานแล้วก็รูดให้ออกนะครับรูดรูดรูดออกนะครับให้สุดนะครับกระโปรงตัวนี้นะครับ เราจะติดซิปซ่อนนะครับ เกือบทั้งหมดนะครับ เป็นการดีไซน์เป็นการขายไอเดียเพื่อเพิ่มมูลค่าของอุปกรณ์การตัดเย็บนั่นเองนะครับ ใส่ได้2เวอร์ชัน นะครับ ถ้าเรารูดซิปลงก็จะเป็นทรงตรงธรรมดา แต่เรารูดซิปออกปุ๊บก็จะเป็นทรงบานหรือทรงเอนะครับ นี่คือวัสดุตกแต่งนะครับ